สำหรับประเทศไทยเรานะคะหลายท่านก็มีความรู้อยู่แล้ว แต่หลายท่านก็ก็งงงนะคะหลายท่านก็ก็ก็อยากที่จะจะคิดต่อร่วมกันนะว่าเอ๊ะตกลงสื่อในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อของประเทศอื่น ๆมาแล้วเนี่ยนะคะคือประเทศไทยเนี่ยโดยภาพรวมแล้วในประชาคมอาเซียนเราเนี่ยประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มี สิ่งแวดล้อมสื่อที่มีชีวิตชีวานะคะไม่ไม่ถึงกับขี้เหร่แล้วก็ไม่ถึงกับปิดกั้นนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรามีสถานีโทรทัศน์เยอะมาก แล้วก็เอกชนก็เป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ฝ่ายกองทัพก็เป็นเจ้าของเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนจากช่องหลักๆ ที่เป็นช่องที่ค่อนข้างจะผูกขาด3 5 7 9ช่อง 11 ไทย PBS อะไรเงี้ย ก็เปลี่ยนมาเป็นทีวีดิจิตอลนะคะ พอทีวีดิจิตอลปุ๊บเนี่ยจาก 4-5 ช่องนะก็กลายเป็น 20 ช่องนะคะ เพราะนั้น 20 ช่องต่างๆเนี่ยก็คือก็กลายเป็นฟรีทีวีซึ่งประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามาอาจจะเข้ามาบริหารเองก็ได้ถ้ามีตังนะะเข้ามารับข้อมูลข่าวสารในในในในประเด็นที่ตนเองต้องการอย่างเช่นบางช่องเนี่ยก็จะเป็นช่องที่ ปักหมุดเลยว่าเขาจะเป็นช่องที่นำเสนอเฉพาะข่าว อย่างเช่นช่อง TNN ช่อง Spring News ช่องไทยรัฐหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางช่องก็บอกว่าเขาจะเสนอเฉพาะเป็นมุมมองของความบันเทิง หรือสาระบันเทิงอะไรต่างๆ เหล่านี้นะคะ ก็เป็นเป็นความหลากหลายที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อทีวีเนี่ยบานเป็นดอกไม้บานในสังคมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นไงคะ สื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมีท่าทีจะแย่นะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องลุ้นกันต่อไป แต่นักวิพากษ์สื่อหลายคนก็บอกว่าสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยอยู่ในภาวะการที่ที่ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะนี่ในประเทศไทยเนี่ยคนที่ดูแลกำกับดูแลสื่อเนี่ยเป็นไงนะคะก็คือเราก็มีพรบเกี่ยวกับการบริการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ซึ่งตรงนี้ก็มีการจัดสรรงบประมาณจากภาษี ยาสูบแอลกอฮอล์เนี่ยไปให้ไทย PBS ในการบริหารจัดการนะคะแล้วการจดทะเบียนของสื่อก็ทำโดยกสทชนะหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงอะไรต่างๆ ที่ชื่อยาวๆเราเรียกกสทชเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้ภาพรวมของสื่อในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมีความหลากหลาย และมีชีวิตชีวานะคะและที่สำคัญก็คือวิทยุชุมชนเราก็มี นะวิชมชนเรามีเนี่ยเเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมีต้อง 60 กว่าแห่งนะคะฟังกันไม่หวัดไม่ไหวนะคะแล้วก็มีขึ้นความถี่ที่รัฐบาลจัดให้ในเชิงพาณิชย์ถึง 6,000 กว่าความถี่นะคะเพราะนั้นสถานีวิทยุชุมชนต่างที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็มีการออกอากาศด้วยสัญญาณความถี่ต่ำๆต่างๆเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายผุบๆโผล่ ซึ่งกสทชอเองก็พยายามที่จะจัดระบบนะ แต่ก็ก็ก็อยู่ในกระบวนการนะ แล้วที่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ชัดเจนเหมือนกับประเทศอื่นก็คือในเรื่องของการเข้าถึงสื่อออนไลน์นะคะ ประเทศไทยเนี่ยเเราก็จะเห็นเลยนะคะ เมื่อกี้เราาพูดไปถึงฟิลิปปินส์นะคะว่ามีการเข้าถึงสื่อออนไลน์ประมาณ 50%โดยภาพรวมของประเทศประชากรเขาก็ โอ้เยอะเหมือนกันนะคะเป็นหลักแปดสิบล้านนะคะแปดสิบเก้าสิบล้านแต่ของเราเนี่ยประมาณ 60 กว่าล้านนะคะในเรื่องของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยของเราเนี่ยโดยเฉพาะเข้าถึงสมาร์ทโฟนเราเนี่ยคนไทยเนี่ยหกกว่าเปอร์เซ็นต์นะเข้าถึงสมาร์ทโฟน เข้าถึงโซเชียลมีเดียเนี่ยเกือบเกือบจะ 60%นะคะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ หลังจากเกิดการเติบโตและเข้าถึงของสื่อออนไลน์ สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดเกิดปฏิหารเกิดขึ้นฮะคือสมัยก่อนเนี่ยการที่คนธรรมดาสักคนหนึ่งเนี่ยจะได้อยู่หน้ากล้องจะได้พูดเรื่องราวของตัวเองผ่านสื่อเนี่ยเมื่อก่อนเป็นไปไม่ได้เลย แต่หลังจากที่เกิดปรากฏการณ์ของการเกิดขึ้นของสื่อออนไลน์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ คนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ เป็นคนที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารได้ เป็นคนที่สามารถที่จะสื่อสารได้ ไม่ว่าเขาจะเป็นชาวนาตัวเล็กๆ เป็นครูคนเล็กๆ เป็นหน่วยงานเล็กๆ หรือเป็นคนทำงานภาคประชาสังคม ทุกคนสามารถที่จะสื่อสารเรื่องราวของตัวเองเข้าถึงคนทั้งประเทศได้ อันนี้คือความมีชีวิตชีวาของสื่อในประเทศไทยค่ะ Thailand has a vibrant and diverse media landscape with a host of private, public and army-operated television channels and radio stations as well as a host of newspapers. Television has recently been digitized. There are now more than 20 digital channels to choose. Multi-channel TV via cable and satellite is widely available. We just had um, the digitalization of television in Thailand. We have digital TV, what does it mean? It means that before we have only uh, like channel 3, channel 5, channel 7, channel 11, and ITV, which is turned to be Thai PBS. But after the digitalization of TV in Thailand, we have 20 something uh, free TV in Thailand. So we have more players in, in, in um, television landscape in Thailand, in, in television industry. So I think it, it's quite difficult for, for a newspaper nowadays to, to survive. Thailand has a Public Service Broadcasting Act. This allows for the public broadcaster Thai PBS to be funded via taxes placed on tobacco and alcohol products. Media in Thailand is regulated by the NBTC, the National Broadcasting and Telecommunications Commission. If you look at the media freedom in Thailand, although right now we are under the military government, but if you look at the um, media freedom index, I think we are among the top in, in ASEAN. The radio market is fiercely competitive with around 60 radio stations in Bangkok alone. Radio frequencies are being allotted for up to 6,000 government and commercial radio stations. Many small community radio stations operate with low power transmitters. The print media is largely privately run. Newspaper sales have been dropping in recent years. Internet penetration is 56% and smartphone ownership is 64%. 56% of the population are active social media users. Facebook is the favored social media. So this is very funny. We can see the paradigm shift, you know. Uh, media used to be inaccessible to all, but by the ICT, by the social media, miracle happened. Lots of miracle story. The uh, people in Thailand got the APEC Award Women <laughs> by using just only the mobile phone. In reality now, the majority of people, especially from among the marginalized group, they access to social media. Despite a degree of regulation, the advent of digitized television in Thailand coupled by growing access to the internet and a boom in the radio market has enabled active engagement in the cultural and political landscape by members from all layers of Thai society with social media being the principal vehicle for personal expression.